ดี๋ยวเขาจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเก่าเนาะค่ะ แต่ว่ามือนีหนูนะเมื่อได้เล่นเวลาที่ว่าแตกดีร้องซุ่มเล่นเบิงเออร้องซุ่มเล่นเวลาอื่นเบิงเนาะค่ะโอเคสำหรับมื่อนี้เวลาที่หนูนะใส่เล่นก็คือเที่ยงคืนเนาะค่ะเออเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเบิงว่าเที่ยงคืนสิโอเคบอโอ้โหสิบาทอ่ะมาอีกแปดบาทค่ะ บวกไม้ยีิบสองบาทเนาะก้อนนั้นนี่นูนะไปเล่นแล้วเนาะค่ะ ช่วงประมาณหาทุ่มผู้ใครเขาบันไดวะเออโอ้โหโบนัสเขาฟันยิงโตเขาเนาะค่ะ ไป จักน้อยได้มะขอจักสองสามร้อยได้ก็ดีได้มะโอ้โห ได้โลอีกแล้ว ใส่คำว่าอีกแล้วเนาะค่ะ เพราะว่าเลือกตอนไหนก็ได้จะโล นั่นละมาเป็นไหนสองโล ความสามารถพิเศษเนาะค่ะ หาโล เออเป็นไหนเออหูยเชย ความสามารถพิเศษ สามารถหาโลหนึ่งในสามได้เป็นไหนสุดยอดปะโอเคค่ะบวกมาหาสิบสี่บาทไปเลยไปขออนุญาตปรับใหม่ก่อนนะคะเป็นสิบห้าบาท โอเคเห่้ยวะไม่เลยเลยจะโล ยี่สิบบาทค่ะ โอเคเดี๋ยวหอสองรอยปั๊บมาอีกเทียนึงเนาะแต่ว่าจากร้อยนึงไปสองรอยนี่ น่าจะใส่เวลาบ่โดนเนาะค่ะสำหรับพวก เอ่อซ็นนี่แป๊บเดียวเท่านั้นลห่ะ เออสิบาท โอเคมา อีกสิบบาท โอ้โหเสียดายไว้เก้าสิบบาทได้ยุได้แถวนึงยุไม่ห้าบาทค่ะ โอเคเมื่อกี้แนมบ่เห็นอ๋อล็อกแรก ก็เลยคิดว่ามันบ่ได้เนาะค่ะ โอเคสิบบาทค่ะองุนโอเค บวกมา 135บาท อีกประมาณ 20 บาทนะค่ะ โอ้โหได้แล้วล่ะ มา45บาท อีก2เที่ยค่ะ5บาทค่ะ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 เออเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสมือเนาะค่ะผู้ใดที่มักเล่นกิจกรรมกะเขามา ร่วมสนุกกันได้ สี่ข้างว่าฟีสปินสะสมที่70 บาทเนาะค่ะ เออ20 บาท เออไม่อีกิบกะ ค่อนข้าง โอเคอยู่เนาะเฮ้ย โอเคค่ะบวกมาทั้งเบิร์ดร้อยหาสิบาท เนาะค่ะสำหรับรอบนี้บ่ฮอดบ่ฮอดสี่ร้อยอ่ะโอ้โหอ่าสี่ช่องมาค่ะ โอเคแห้งกดแห้งตลดสิบบาทอางุนค่ะ อีกสิบบาท โอ้โห เออยี่สิบอีกสิบบาทค่ะ โอ้โหแถวหนึ่งมาโลค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มา ปั๊บไม่แล้วค่ะสี่ร้อยสามสิบแปดไป ปั๊บเป็นหกสิบบาทแล้วค่ะ ค่อนข้างที่สีเบิร์ดไว้เนาะ เออสีช่องสองแถวมาร้อยแปดสิบบาทสองร้อยยี่สิบสองบาทเนาะค่ะ อย่าหอยพันหนึ่งเขาปรับใหม่อีกเทียนึงเนาะสำหรับผู้ใดที่มีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆก็สามารถแนะนำนูนาเขามาได้เลยเนาะคะ่ะ เออมาอังุนค่ะได้ยูซีช่อง โอ้โหขาดเทียเดียวคอมโบสามแล้วค่ะ โอ้โหเออ มาแปดสิบ โอ้โห แถวหนึ่งสามร้อยมา แจกกันซีช่องค่ะ โอเค ถือว่าโอเคอยู่นะ บวกมาสามร้อยสี่สิบบาทแล้วค่ะ เดี๋ยวหอดพันหนึ่งก่อนเนาะจังซีได้ปรับใหม่ตอนนี้กะกดไปเรื่อย ๆก่อน เนาะ เออยี่สิบบาทมาค่ะ โอเค โอ้โห แถวหนึ่งมาร้อยยี่สิบบาท โอ้โหแจกกันบ่อเข่าอ่ะ ร้ายดีแล้วค่ะ เออสองร้อยบาท มาอังุนค่ะ อีกสี่สิบ บวกมา240บาทเนาะคะ่ะ มา ค่อยๆ ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ เออ 300อางูนค่ะ20บาทบวกมา320 บาทเนาะคะ่ะขาดเท่าไหร่ โอ้โหขาด2บาท เออ 40 บาทค่ะ โอ้โหเออมาอี20บาท ขนาด โอ้โหสาม320 บาท เมื่อกี้อ่ะเหลือแค่ 2 บาท ทุเรศมากเลย มาหนึ่งพันแล้วค่ะ ไปค่ะปรับเป็นร้อยหาสิบบาทเลย สวยสองร้อยหาสิบบาท ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเค เออสามร้อยห้าสิบโอเค แจกกันมาค่ะ อีกร้อยนึง เออ โอ้โหโบนัสฟัดสิงโตเข่าสองรอบเลยมื่อนี้ ได้อยู่มา เบ้าโลนะ เออ ได้ดับ โอ้โหโดด ไปค่ะ เออ เป็นไงล่ะความสามารถพิเศษหาโล่เนาะค่ะ จากสามช่องหาโล่ ไป โล่อีกวะเออดาบอยู่มา โอ้โห สวยงามฟันถึงมาค่ะ บิ๊กวินแตกหนึ่งพันห้าร้อยบาท เฮ้ย รอบ นี้ฟันถึกว่ะเอาบบตีขึ้นอีกไหมโอ้โหเดโล สภาพ2,400 บาท แล้วเนาะคะ่ะ มาข้างสุดท้าย ขอแบบ 2 ดาบ ได้ไหม เออได้ ดาบ เดียวก็ เอา โอ้โหโดด เดี๋ยวบาขวา เออดาบกูโอ้โหเฉยโดด เอออาเดโลจบ จบแล้ว 2,850บาทเนาะค่ะ โอ้โหเฮ้ยสามพันเจ็ดไปค่ะ กดต่อ เขาอีกจักรอบเนี่ยมาฟันสิงโตนี่ไหมมันเป็นยังไงเหรอห้าสิบบาทค่ะ โอเค เออ แถวหนึ่งมาสามร้อย แต่บ่ค่อยหลายอไหร่เนาะถ้าเป็นสีเขียว สีเขียวนี่ที่ได้สามร้อยเนาะค่ะ แต่หากเป็นโลนี่เจ็ดร้อยห้าสิบดาบขวานี่จะได้หลายกว่าเนาะสีช่องค่ะอีกร้อยห้าสิบดาบขวานมาเออคอมโบสามอีกเทียนึง โอ้โหโลบมาให้ฮาโลมาล็อกแรกไข่กับที่ได้ยุ่เนาะค่ะ เออสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ ไป ยังได้อยู่ มันยังไปต่อได้อยู่เนาะค่ะ ร้อยนึงค่ะ แจกกัน มาค่ะหาสิบบาทโอ้โห สภาพ เอี่ยงวะ หาสิบบาทแจกกันค่ะ สวยอีกร้อยนึงร้อยหาสิบบาทนะคะโอ้โห มัน มันแบบ มันค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันคอยแห้งโหดไหม หากร่ได้ฟันสิงโตนั่นก็คือน่าจะเบิรนเราได้เนี่ยเห็นบ่หมุนทิ้งหลายรอบแล้ว เออ อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่น สวยห้าสิบบาทเดี๋ยวเขามาซุ้มเวลากันเนาะค่ะมาเวลาใดเขาดีกะเอาเวลานั่นละเป็นเวลาหลักเลยแต่ว่าเล่นหลังเที่ยงคืนนี่น่าจะบ่ไหวเนาะบ่ค่อยยืดดึกเนาะค่ะเออสวยอีกห้าสิบบาทอางุ่นค่ะ โอ้โหลดลงเรื่อยๆ แล้วนะคะตอนนี้ สภาพ เป็นตัมเบลเลนต่อเถอะวะเออ โอ้โหแถวหนึ่งมา 1,200 บาท โอเคค่ะ มาบวกมา 1,300 บาทหนูนะ เซาเลนเล็กก็แล้วกันมาเท่าไหร่3,528 บาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวนูนะค่ะ ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะ หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืม สล็อตเซียนพ่อ VIP เราเป็นกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะเออเขามาร่วมสนุกกันได้เลย โอเคเดี๋ยวหนูนะถอนแล้วจังไหนมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ